サンデーマーケットっていうのは漫画 has no photo, no photo, or 10 bucks for photo. Ja mówię, kurwa, jest No. No, Why? Cannot? Thank you. work. It's very good. corri. Leo Fuli va. Injection. Видите, бойцы, что в не могут взять. No, si scusa. Thank you. 对，这必须去。Papai puxa, não pede. Eu não vou estar, né? insect. Oh, ah, this one. ท้ายนะครับสีสีเลือกได้เลยนะแสงสีที่สางสองไปเข้าห้องสุดท้ายเองนะครับอ่าสองห้องสุดท้ายนะครับสองลงสุดท้ายครับ สีขาวครับวงแน้ครับล่างสีขาวไปเลยไ่าา่าาอา ตอนนี้คงไฟนะครับก็ก็จะหมดหมดแล้วนะครับ ไม่มีเหลืออีกแล้วนะครับ มาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับ วันที่ต่อไปนะครับ วันนี้นี้หมดไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือพลังของคณะสัทธาที่เดี๋ยวมีร่วมกันนะครับ เราทำบุญไปด้วยเรามีความสุขไปด้วยนะครับจิบดอกไม้ทุบเทียนนะครับเป็นเทียนรอบองค์พระเจดีย์สารีนิกธาตุเสลักของทางวัดบางโอนนะครับก็จะเป็นบุญโสดเป็นคุณงามความดี นัสัตว์ทำดูยางเสร็จแล้วจะถ่ายรูปถ่ายภาพลงตามแกมลงโซเชียลให้เหลือก็ตามใจเลยนะครับก็ตามความประสงค์ของคณะสัทธาญาติโยมนะคงไปทางโน้นนะครับ ดูนะครับนี่ครับคือความสามารถของคณะสรัทธาญาติโยมนะครับลงมาทำหน้านะครับอย่างน้อยคจะรู้สึกว่าเพื่อนต้องมีเสียงปากนะครับ Because last time I have this, right? Want to buy something to Jenna, you know, in p a s t a n No. For some coins. ทั้งเธอเราไม่ได้ไปเราไม่สน 我以前没读。 Thank you. Ja, to żebyś gacka tam Oh, okay. ช่วงนี้ถ้ามันยังไม่หนาวจันยามันเยอะเลยา่าประกาศผู้ตั้งสายจากกองโดการเกียรติการสาแยกกลางเรียนนะครับเรื่องของหายนะครับเอ่อเลยนะครับระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหากท่านใดนะครับ you i really started to say other than like rising this school? ถ้าลองโนนเราไม่ชอบต้องดูวันแรก 아, 감사합니다. Justice, yes. look like Rata, Indian все купить. Да? Потом все купить. shit. one or not? You. Three of you. Oh, okay, only two. Mosquito bites. Um, Butter, no? No, only. What? What you have? I think. Yes, no sugar, only this one. Okay, no butter? No. you must just few drops ya sedikit. Oke. Okay. Idziemy. This is inside. This is that. this is down. Yeah, it's not Down. South. I am in corridor. I, I... Okay. Too sweet. We're here, inside. Samla, Samlan, Samlan, Samlan.